เทศในที่ประชุมสงฆ์วันที่ 10 กันยายน 2505ณ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี การแสวงหาทรัพย์ภายใน กับทรัพย์ภายนอกมีลักษณะเช่นเดียวกัน คนฉลาดหาทรัพย์ภายนอกก็ไม่ขัดข้อง หาได้อย่างสะดวกสบาย แต่ถ้าเป็นคนโง่แล้วลำบากมาก จะเห็นได้ในที่ทั่วๆไป เช่น คนทุกตนมีจำนวนมาก คนมั่งมีมีจำนวนน้อยนี่ขาพอสังเกตให้เห็นแล้วว่า คนโง่มีจำนวนมาก คนฉลาดมีจำนวนน้อยเพราะอย่างนั้นคนที่ทุกๆตนตนจึงมีจำนวนมากกว่าคนมั่งคั่งสมบูรณ์ การแสวงหาทรัพย์ภายในคือคุณงามความดีก็เช่นเดียวกัน ย่อมขึ้นอยู่กับความฉลาดเป็นสิ่งสำคัญกว่าอื่น ถ้าเป็นคนโง่แล้ว แม้จะเข้าไปนั่งติดคิดกับชายสบงจีวร ของพระพุทธเจ้าและสาวกก็ตาม ผลจะพึงได้รับของเขา ก็คือความโง่นั่นเอง จะได้ความฉลาดหรือคุณงามความดีจากพระพุทธเจ้าและสาวกนั้น เป็นการลำบากมากสำหรับคนโง่ทัพภายในก็ต้องขึ้นอยู่กับความฉลาด ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถแสวงหาทรัพย์ภายใน ให้เป็นความสุขของใจได้ ทรัพย์ภายนอกเราทั้งหลายก็พอทราบกันแล้ว นับตั้งแต่เงินทองเข้าของและสิ่งที่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณ เรียกว่าทรัพย์ทั้งนั้น เมื่อตกเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร ก็เรียกว่าทรัพย์ของคนนั้น คุณงามความดีที่ให้นามว่าบุญ ซึ่งเป็นทรัพย์ภายในก็เช่นเดียวกัน ผู้ไม่ฉลาด แม้จะไปแสวงหาบุญกุศลบำเพ็ญคุณงามความดีกับเพื่อนเขา ผลที่จะพึงได้รับก็ขึ้นอยู่กับความโง่ความฉลาดของตน ความฉลาดมีน้อย บุญกุศลที่จะพึงได้รับก็มีน้อย แต่พอน้าบวชของเรา บวชมาในพระพุทธศาสนา มุ่งหน้าจะบำเพ็ญตนให้พ้นจากทุกข์ เหมือนคนผู้มุ่งความเป็นเศรษฐีโดยถ่ายเดียว อันหนึ่งเจตนาของคนในโลกมีอยู่สามประการคือ คนบางจำพวกเกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งความยากจนคนแทน เพราะพ่อแม่เป็นคนโง่และขัดสนตนทรัพย์ สมบัติเงินทองไม่มีจับจ่าย เป็นอยู่ด้วยการขอทานเข้ามารับทานตื่นเช้าเที่ยวขอทานตามตรอกตามซอก มุมถนน และตามหน้าร้านต่างๆ มารับทาน พอปากพอท้องบ้าง ไม่พอบ้าง ลูกก็รวมมาสายกรรมอันเดียวกัน เพราะวาสนาขนาดนั้นก็ต้องมาเกิดกับพ่อแม่ผู้อาภัพวาสนาเช่นนั้น ลูกจึงไม่มีแก่ใจที่จะคิดถึงความมั่งมี คิดถึงความเป็นเศรษฐี เหมือนอย่างโลกเขา ผู้มั่งมี ถ้าพ่อแม่ที่เป็นแดงเกิด เป็นตัวพิมพ์ให้ลูกๆเห็นอยู่แล้ว ลูกเกิดมาก็เป็นคนโง่ และเกียดคร้านเหมือนพ่อแม่ อยู่กับพ่อแม่ก็ทุกตน และพาขอทานเขากิน วันหนึ่งอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้าง ขนาดนี้ก็ยังดีอยู่บ้าง แต่ถูกพ่อแม่บางคน ทุกตนแล้วยังไม่พอ ยังเที่ยวหาฉกครักปล้นที้เอาของเขามากินสิ่งของหรืออาหารทุกชิ้นที่ได้มาเลี้ยงลูก ก็เป็นการสอนลูกในตัวว่า สิ่งที่ได้มาเลี้ยงลูกนี้คืออะไร และได้มาจากไหน ลูกก็เป็นการศึกษาจากพ่อแม่ไปอีกเหมือนกัน ไม่ได้สิ่งของบริสุทธิ์มากิน แต่ได้มาด้วยความทุจริต คือถูกลักล้นเข้ามาทั้งนั้น พอลูกเติบโตขึ้นมา ไม่ต้องคิดหาการหางานและความรู้วิชา ตามว้ที่จะควรศึกษาหาความรู้ความฉลาดใต่ตัว พ้าพ่อแม่สั่งสอนมาเรียบร้อยแล้ว คือการฉกลักตนอีกสะบัดจักจอกท่อโกงตีขิงนินลาวและความที่เกียจที่ค้านสันดานไม่เป็นที่ไว้วางใจเรียนวิชาเข้าสอบแข่งขันเพื่อเข้าทำงาน กรมกองทันทนิคม ที่เขาถือกันว่าเป็นวิชาและงานที่ต่ำ ซึ่งคนเมืองดีก็ทั่วไปไม่ทำกัน ทั้งนี้เพราะพ่อแม่ตั้งตัวเป็นกระดานดำพันเต็มไปด้วยตัวหนังสือคือความประพฤติและมารยาททุกๆอาการที่เคลื่อนไหวอยู่แล้ว ลูกๆทุกคนเกิดมาได้รับการศึกษา หัดทำหัดพูด หัดคิดทุกอาการ เป็นการศึกษาจากพ่อแม่เสียจนเพียงพอเพราะตัวหนังสือและหลักวิชาทุกๆแขนงมีอยู่ในกระดานดำคือพ่อแม่พร้อมูลแล้ว ตัวที่เกียดที่การ ตัวคดโกงตัวที่ช่อโกหก ตัวฉกลักต้นตีคือว่าความทุจริตทุก ๆแขนงมีอยู่ในตัวหนังสือคือ หนังสือที่เขียนอยู่บนกระดานดำคือพ่อแม่ทั้งนั้น ลูกๆกก็หัดอ่านหัดวาดเขียนเรียนถ่ายทอดจากพ่อแม่บรรจุความรู้ ประเภทไฟเผาโลก ไว้ในตัวเด็กพอใหญ่โตขึ้นมาบ้าง ก็เริ่มทำหน้าที่แทนพ่อแม่ โดยเริ่มลักเล็กขโมยน้อยเป็นลำดับไปค่อยๆกลายเป็นคนชั่วประพฤติตัวเป็นเสือร้ายทำความเดือดร้อนแต่ชาวบ้านชาวเมือง ให้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกข์ย่อมยากมีจุดสำคัญคือจุดไฟไหม้บ้านไหม้เมืองแบบกลับไม่ไหว ความกลายเป็นคนเสียหายอย่างใหญ่หลวงข้างนี้ เพราะพ่อแม่เป็นแดนเกิดก็มี เพราะเกิดจากนิสัยของเด็กแต่เองก็มี เพราะการคบคนชั่วสันดานชอบทุจริตก็มี คนประเภทหนึ่งคิดไปในแถวนี้ อีกคนประเภทหนึ่ง คิดว่า แม้เราไม่ได้เป็นเศรษฐี แต่มีพอใช้พอรับทานเสมอบ้านเมืองเขา และเป็นพลเมืองดีเหมือนเขาก็พอมีหน้ามีตาเสมอบ้านเมืองเขาบ้าง คนจำพวกนี้มีความขยันหมั่นเพียรพอสมควร ไม่ค่อยมีความเกียดคร้านเป็นไปด้วยความขยันหมั่นเพียรพอประมาณ สมบัติเงินทองเครื่องใช้พอเป็นพอไป เสมอบ้านเมือง และพลเมืองดีก็ทั่วไป เมื่อลูกเกิดขึ้นมาก็ถือพ่อแม่เป็นบทเรียน ยึดพ่อแม่ผู้เป็นกระดานและตัวหนังสือ ศึกษาความประพฤติการงานตลอดมารยาททุกอย่าง รับถ่ายทอดวิชาจากพ่อแม่ไปใช้ก็กลายเป็นคนมึงดี มีสมบัติพอจับจ่าย้ายสอยไม่ติดเคื่องเขามีอะไรก็พอมีกับเขา ไม่ทำความอับอายขายหน้า พ่อแม่ญาติวงและตัวเองจะคบค้าสมาคมกับใครๆก็ก็ทำด้วยความองอาจและสง่าผ่าเผย ไม่เป็นคนอับแสงต่อวงญาติและสังคมก็ทั่วไป เป็นคนทำตัวให้เป็นไปในแถแห่งความคิดของตน จนกลายเป็นคนเมืองดี และมีสมบัติท้าไม่อดอยากขาดแคลนคนประเภทที่สองคิดไปในแถวนี้ คนประเภทที่สามมีความรู้สึกแปลกจากสองจำพวกที่กล่าวมา โดยคิดว่า อย่างไรก็จะให้มีสมบัติต่างๆ เหนือโลกเขาทั้งสิ้น และก็เริ่มสมหวังแต่ต้นทาง เพราะโอกาสวาสนาอำนวยให้เขาได้เกิดในตระกูลมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติและสิ่งธรรมความขยันหมั่นเพียรและความเฉลียวฉลาดได้ศึกษาจากพ่อแม่ เพราะพ่อแม่พาซื้อพาขาย ด้วยความขยันหมั่นเพียร หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยการงานและกิจการทุกๆแขนง พ่อแม่ทำลูกก็ต้องดู พ่อแม่พูดถึงเรื่องการงานอันใด ลูกซึ่งเป็นนักศึกษาอยู่โดยหลักธรรมชาติแล้ว ต้องฟังและทำเนียบศึกษาไปด้วยทุกๆอย่างบรรดากิจการในบ้าน หรือนอกบ้านใกล้หรือไกลเพราะลูกๆเป็นทั้งนักศึกษา และเป็นคนรับใช้ที่ไว้ใจ และสนิทที่สุดกว่าใครๆที่พ่อแม่จะมองข้ามไปไม่ได้ และเป็นหัวหน้างานของคนงานในบ้านนอกบ้านและโรงงานต่างๆ ที่เป็นสมบัติของพ่อแม่จัดตั้งขึ้นกิจการทุกอย่างที่พ่อแม่จะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ลูกต้องเป็นนักศึกษา และเป็นคนงานอยู่ในวงงานนั้นๆ พร้อมทั้งตาก็คอยดู หูก็คอยฟังและคิดอ่านทางใจไปพร้อมๆกัน กิจการทุกอย่างทั้งทางคดีโลกมีการค้าขายเป็นต้น ทั้งคดีธรรม มีการให้ทานรักษาศีลนั่งสวดมนต์ไหว้พระภาวนาเป็นต้น เป็นกิจที่ลูกจะศึกษาและรับถ่ายทอดได้จากพ่อแม่ทั้งนั้น ฉะนั้นพ่อแม่ของเด็กจึงไม่ควรประมาทในความประพฤติดีชั่ว ว่าเด็กจะไม่สามารถศึกษาได้รับถ่ายทอดจากตนได้ แล้วทำไปตามความชอบใจ เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะการทำดีต่อชาติ และการทำชั่วต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ ที่ทำทำกันอยู่นั้น เพราะต้นเหตุเป็นมาจากการศึกษาในภาวะเป็นเด็กทั้งนั้นอย่าเห็นว่ามาจากอื่น ใครไม่เคยเอาคนแก่ไปเข้าโรงเรียนกัน นอกจากสมัยวัฒนธรรมเท่านั้น ที่ถูกเราควรทราบว่า เด็กเริ่มรับการศึกษาหลักธรรมชาติ ตั้งแต่วันตกคลอดเป็นลำดับมา จนถึงวันพ่อแม่ส่งเข้าโรงเรียนอย่างเปิดเผยหลักธรรมชาติคุณทราบว่ามีอยู่ในที่ทั่วไป พอจะให้การศึกษาแก่ผู้สนใจทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ได้โดยไม่อ้างการ ทั้งไม่เหมือนตัวหนังสือและวิชาการซึ่งอาจมีขึ้นเป็นบางการแล้วเปลี่ยนแปลงและจากสูญไปในบางสมัย ฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นแม่พิมพ์ของลูกๆสำคัญยิ่งกว่าใครๆ ทั้งการเลี้ยงดู ทั้งการให้ความรักและความสนิทสนมแก่เด็ก ซึ่ง เกิดกับเรา ทั้งให้การศึกษาในหลักในหลักธรรมชาติ และหลักวิชาที่เด็กควรจะเรียนจากพ่อแม่เพื่อเป็นพื้นเพของเด็ก ก็เด็กทุกคนเตรียมพร้อมแล้วที่จะเป็นนักศึกษาและถ่ายทอดจากผู้ใหญ่ ส่วนจะเป็นเด็กดีหรือชั่วนั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาและถ่ายทอดของเด็กที่ได้รับมาจากที่ต่างๆ เมื่อเข้ามาบรรจุไว้ในใจแล้ว จึงปรากฏเป็นความกดดันออกมาทางความประพฤติ ให้ดีบ้างชั่วบ้าง ดังที่เราเห็นกันทั่วไป ทั้งนี้พึงทราบว่าออกมาจากการศึกษาในหลักธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญและหลักธรรมชาตินี้ไม่ค่อยจะมีโรงร่ำโรงเรียน สั่งสอนกัน แต่ผู้ศึกษามักจะยึดได้ เร็ว ยิ่งกว่าครูสอนในโรงเรียนซะอีก ฉะนั้นเด็กๆทุกคนซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในที่ไหนๆผู้ปกครองจึงควรสนใจเป็นพิเศษเสมอ แม่เด็กที่ทำงานช่วยพ่อแม่อยู่ในบ้าน พ่อแม่พาซื้อขาย เป็นงานอาชีพ อยู่ในบ้าน เด็กก็เรียนวิชาค้าขายกับพ่อแม่ไปในตัว พ่อแม่มีความหนักเบาในแง่ไหน ลูกต้องรับถ่ายทอดจากพ่อแม่อยู่โดยดี เราจะเห็นได้จากพ่อแม่ของเด็ก ถือศาสนาอะไร จะผิดหรือผิดถูกดีชั่วไม่สำคัญ แม้พระภูมิเจ้าที่ ซึ่งมีอยู่ในที่ทั่วไป พ่อแม่พาถืออะไรจะเป็นศาสนาหรือลัทธิอะไรลูกๆต้องรับถ่ายทอดไปปฏิบัติ นับถือสืบกันไป ถ้าพ่อแม่รักศีลรักธรรม ลูกๆ ก็ถือเอาเป็นแบบฉบับและรักศีลรักธรรมพร้อมทั้งการปฏิบัติตามที่พ่อแม่เคยพาทำมา มีคนประเภทที่สามมีความขยันหมั่นเพียรมาก ผลปรากฏให้ดีเด่นกว่าคนทั้งสองประเภทที่กล่าวมา เมื่อแยกออกเป็นประเภทแล้ว คนประเภทที่หนึ่ง เป็นคนเกียจคร้านมาก และโง่ที่สุด ทั้งทำตัวให้เป็นคนเลวทราม และเป็นที่ดูหมิ่นเหยียดหยามของคนมือดีทั่วไป คนประเภทที่สองมีความขยันหมั่นเพียรและมีสมบัติพอประมาณ ส่วนคนประเภทที่สามมีความมุ่งมั่น จะให้มั่งมีเหนือโลกเขาทั้งนั้น ทั้งมีความขยันหมั่นเพียรมากถ้าตั้งจุดไว้สูงจะอยู่เฉยๆไม่ได้ความอดทนก็มาก ความเพียรในหน้าที่การงานก็มากวิ่งเต้นขวนขวายหาการหางานเพื่อทรัพย์สมบัติ หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ เพื่อความขยันหมั่นเพียรและความฉลาดรอบคอบในการงานทุกแขนงไม่นิ่งนอนใจคนประเภทนี้แม้จะไม่ได้เป็นเศรษฐีก็เรียกว่าเป็นคนสำคัญคนหนึ่ง ควรจะเป็นตัวอย่างของประเทศชาติบ้านเมืองตลอดประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดีนักบวชเราในคนประเภทที่หนึ่งบวชมาพอเป็นชื่อเป็นนามกับเขา บวชพอเป็นพิธี บวชไม่ได้มุ่งต่อเหตุต่อผลอัตธรรมไม่ได้มุ่งต่อคุณงามความดี บวชเพียงเลี้ยงชีพอยู่เป็นสุขเพราะไม่ต้องสงสัยเหมือนอย่างคารวะบวชมาแล้วความขี้เกียจขี้ค้านก็มากการทะเลาะเบาแรงกับหมู่เพื่อนก็ลือนาแทนที่จะเป็นบุญกุศล เพราะการบวชตามที่เข้าใจกัน แต่กลายเป็นบาปหาทุกข์ใส่ตัวเอง และผู้เกี่ยวข้องก็มีมาก นักบวชประเภทที่สองเป็นผู้มุ่งต่อเหตุผล ถ้าพอจะพ้นทุกไปได้ ก็ขอให้พ้นไป ว่าบุญมีก็ขอให้ได้บุญ ว่าบาปมีก็ขอให้รู้เรื่องของบาปและบุญจริงๆ เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความฉลาดพอประมาณ การประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยก็ดี ไม่เป็นที่รังเกียจแก่หมู่เพื่อนด้วยกัน มีความสนใจในการศึกษาเราเรียนแต่ด้านปฏิบัติในใจรสิกขาคือสีสมาธิปัญญาด้วยความเพียร เป็นผู้บอกนอนสอนง่ายและเชื่อถือในหลักพระธรรมวินัยประกอบกิจการงานด้วยความสนใจและหลักเหตุผลนักบวชประเภทที่สามบวชด้วยอำนาจความเชื่อความน้่มใสจริงๆ แม้เบื้องต้นจะยังไม่ได้รับการศึกษาเรียนจากครูอาจารย์พอสมควรก็ตาม แต่พอบวชเข้ามาแล้วได้รับการศึกษาอบรมได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์หรือจากตำหนับตำราที่ท่านว่าไว้อย่างไรพออ่านดูตามตำราที่แสดงไว้ด้วยเหตุผลต่างๆ เกี่ยวกับการงานดีชั่ว คนดีคนชั่ว ผู้ทำตัวอย่างไรจึงเป็นไปในทางชั่วผู้บำเพ็ญตัวอย่างไรจึงเป็นไปในทางดี เพียงเท่านั้น ก็รีบยึดมาเป็นคติ สอนใจของตนทันที ยิ่งได้ศึกษาจากอาจารย์ท่านสั่งสอน ก็ยิ่งเกิดความเชื่อความน้อมใสอย่างแรงกล้าขึ้นภายในใจ มีความปรารถนาอย่างเต็มที่ที่จะทำตนให้พ้นจากทุกโดยถ่ายเดียว ยืนเดินนั่งนอนมีความปรารถนาอย่างนั้นไม่ลดละในอิยาบททั้งสี่มีความมั่นใจ ทำตนให้พ้นเสมอไป ผู้นี้แหละเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมาก ทำอะไรก็ทำด้วยความเต็มอกเต็มใจ ทำด้วยมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งอัดมุ่งทำจริง ๆ คนประเภทที่สามนี้เป็นประเภทที่ไม่นิ่งนอนใจ การรักษาศีลก็เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์จริงๆและรักษาด้วยความระมัดระวัง การทำใจของตนให้เป็นไปเพื่อความสงบก็ดี การจะทำปัญญาให้เกิดก็ดี ไม่มีความนอนใจ ทั้งสติทั้งปัญญาที่เป็นภาคพื้นเดิม ที่มีอยู่ตามวิสัยของปุถุชน ตั้งใจพยายามอบรมสติอบรมปัญญาที่เป็นภาคพื้นนี้ ให้มีความสามารถขึ้นเป็นลำดับ จนกลายเป็นสติที่รู้ทัน และกลายเป็น ปัญญาที่เฉลียวฉลาดรอบรู้ต่อความเคลื่อนไหวของตน จนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาได้ มีทางโลกก็มีคนสามประเภท ทางธรรมคือนักบวช ก็มีคนสามประเภทด้วยกัน เราจะเลือกเอาคนประเภทใด ในคนสามจำพวกนั้น เมื่อสรุปลงแล้วได้แก่ตัวของเราแต่ละท่านละท่านถ้าเราจะทำตัวเราให้เป็นคนประเภทหนึ่งก็ได้ ให้เป็นคนประเภทที่สองก็ได้ หรือจะให้เป็นคนประเภทที่สามก็ได้ จะสำเร็จขึ้นในเราคนเดียว เพราะคนสามประเภทนี้เป็นข้อเทียบเทียง เมื่อย่นเข้ามาสู่ตัวของเราแล้ว เราคนเดียวสามารถเป็นไปได้ทั้งสามชนิดชนิดที่ทำตัวให้เร็วให้เร็วตามมีแต่ความเกียดคร้านไม่สนใจใคร่ต่อการปฏิบัติธรรมทำตัวให้หมดราคาก็ได้ จะทำตัวให้เป็นคน ชนิดที่สองก็ได้หรือชนิดที่สามก็ได้ แล้วแต่ความชอบใจและต้องการ จะแปลความคิดความเห็นของเราด้วยกายวาจาใจถ้าเราต้องการให้เป็นคนชนิดใดก็แปลกายวาจาใจของตนให้ เข้ารูปกับคนชนิดนั้นๆ เรื่องคนชนิดนั้นก็จะกลายเป็นเราขึ้นมา เพราะคนชนิดไหนๆ ก็ไม่เหนือจากเรา จะแปลความประพฤติไปตามได้ทั้งสามประเภทจากเราคนเดียว ถ้าจะเป็นคนประเภทที่สาม อย่างไรก็จะทำตัวให้พ้นจากทุกในวันนี้วันหน้า หรือชาตินี้เท่านั้นแล้ว จงเป็นผู้ไม่ประมาทในเอียบททั้งหลาย โดยมีสติอยู่กับความเพียร และความเคลื่อนไหวของตน และมีปัญญารอบคอบกับเครื่องของตนเสมอไป อย่าปล่อยให้ความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจเคลื่อน คลาดออกไปสู่ทางผิด พยายามฝึกฝนอบรมสติปัญญาให้สัมพันธ์กับอาการเคลื่อนไหวของตนเสมอไป ทั้งนี้ไม่เป็นการรักษายากเหมือนรักษาสมบัติภายนอก สมบัติภายในติดอยู่กับตัว ซึ่งพอรักษาได้ เราเป็นนักบวชมีหน้าที่อันเดียว นั่งอยู่ก็ให้ทำความรู้ว่านั่ง คิดเรื่องอะไรก็ให้รู้ว่าคิดคำว่าเรื่อง อย่าพึ่งเข้าใจว่าจะมาจากที่ไหน นอกจากจะออกจากใจของเราในเวลาเผลอแล้วเป็นเรื่องติดต่อลุกลามไปเท่านั้น ให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง นับแต่ส่วนเล็กน้อย จนถึงส่วนใหญ่ ทั้งนี้ไปจากเรื่องของเราที่ไม่ระวังสังรวมตนทั้งนั้นไปนอกไปจากเรื่องไม่สังรวมนี้เลย ถ้าเรามุ่งพ้นจากทุกในชาตินี้ จงเห็นภายในความผิดและความประมาทความทั้งเผลอสติ ว่าเป็นค่าศึกต่อตอนเอง ถ้าเรายังเห็นกระแสของใจที่หมุนไปตามเรื่องอันจะก่อให้เกิดตัณหาอาสวะที่เรียกว่าสมุทัยแดนเกิดแห่งทุกข์ว่าเป็นของดีด้วยแล้ว อย่างไรก็ต้องจม เอาตัวไปไม่รอด จงรีบปลดเครื่องสิ่งเหล่านั้นทันที อย่าปล่อยให้นอนหมักหมมอยู่ในหัวใจของเรา มีผู้เห็นภัยต้องเห็น การสังสมกิเลสขึ้นในตนว่าเป็นตัวพันข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างเป็นเหมือนรั้วบ้านและกระดานฝาเรือน ซึ่งเป็นเครื่องรักษาภัย ให้เราเป็นชั้นๆการทำกิจวัตรที่เรียกว่าเป็นความเพียร ต้องมีสติประจำอยู่กับกิจวัตรนั้นๆอย่าให้เผลอเลยบำรุงสติบำรุงปัญญาให้รอบคอบต่อตอนเองเสมอ อย่าปล่อยไปตามกระแสของความกักดัน ซึ่งเคยเป็นนิสัยของใจ เรื่องจิตแล้วอย่างไรจะเหนือจากความพยายาม และการบังคับของเราไปไม่ได้ ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสติ อย่าเอาสติไปคาดไว้ข้างหน้า คาดไว้ข้างหลัง ซึ่งเป็นอารมณ์อดีต อนาคต ให้สติมีความรู้สึกอยู่กับความเคลื่อนไหวของตนตลอดเวลา จะข้ามพ้นจากกองทุกข์ไปได้แม้จิตยังไม่มีความสงบก็จะเริ่มสงบได้เพราะอำนาจของสติ โดยไม่ต้องสงสัยเพราะจิตจะพ้นมีสัยของสติกับปัญญาที่สัมพยุตด้วยความเพียนไปไม่ได้ ครูอาจารย์ที่ท่านปรากฏชื่อลีนามในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีท่านพระอาจารย์มั่นของเราสำหรับผมเองที่มีความเคารพเลื่อมใสในท่านและในพระคุณของท่าน ผมยกให้ว่า ท่านพระอาจารย์มั่น เป็นอาจารย์เอกในสมัยปัจจุบัน ตามที่เข้าไปศึกษากับท่านจะเห็นอาการเคลื่อนไหวของท่านผิดแปลกจากพระธรรมวินัยไม่มีเลย ปฏิปทาของท่านกลมเกลียวกับพระธรรมวินัยไม่เป็นที่สงสัยของบรรดาท่านที่ไปศึกษาเท่าที่ผมเนี่ยเคยผ่านและได้อยู่อาศัยกับท่านมานับว่าตรงกับแนวทาง สุปฏิปโนอุชุญาญะสามีปฏิปโนไม่แยกทางเดินกันเลย ท่านพระอาจารย์มั่นดำเนินเบื้องต้น ท่านเคยเล่าให้ฟัง ถึง การพยายามฝึกหัดสติ ท่านชอบอยู่องค์เดียว ถ้ามีหมู่เพื่อนดูด้วย รู้สึกขัดข้องไม่สะดวกแก่การบำเพ็ญรมนธรรมถ้าได้ปลีกตัวออกไปอยู่คนเดียวแล้ว ปรากฏว่าสติกับปัญญากลมเกลียวกับความเพียรตลอดเวลา ทั้งวันทั้งคืนเป็นแต่กับความเพียรและหนึ่งมือกับงานไม่ปราศจากกัน ทำงานอยู่ตลอดเวลาสติกับจิตรวมกันเข้าเรียกว่าความเพียร ไม่ยอมปราศจากกันเลย และความมั่นใจของท่านที่ตั้งไว้ ว่าจะไม่อยู่ในโลกเกิดตายนี้ ก็มีประจำอยู่ตลอดเวลาถึงอย่างไรก็จะไปให้พ้นจากทุกในชาตินี้ให้จงได้จะไม่ขอเกิดอีกแล้ว เพียงเกิดมาในชาติปัจจุบันปรากฏอยู่ในตัว ก็อิจฉาละอาใจพอแล้ว มีน้ำยังเห็นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์และสัตว์ทั่วไป ซึ่งเป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืน ตลอดความทุกข์ทรมานระหว่างสัตว์ตัวมีอำนาจน้อย กับผู้มีอำนาจมากกดขี่บังคับทำทารุณโหดร้ายต่อกันได้รับความทุกข์ประจักษ์ตา เป็นเหตุให้เกิดความสลดสังเวชต่อเหตุการณ์นั้นๆ เป็นกำลังเพิ่มขึ้นโดยลำดับ เพราะเหตุนั้น จึงไม่ขอเกิดอีกในชาติต่อไป นิพีจะไม่ขอเกิดอีกนั้น ขอถือความเพียรเป็นสักขีพยานภายในใจ อยู่ที่ไหนก็ให้เป็นไปกับด้วยความเพียรเท่านั้น ไม่ประสงค์สิ่งใดซึ่งจะเป็นการเนื่นช้าต่อทางพ้นทุกข์นี่ท่านเล่าให้ฟังตามโอกาสควร ท่านไปอยู่ที่ไหนได้รับความรู้ความฉลาดมากน้อย ท่านไม่เคยปิดบังผมเลย อยู่ที่นั่นเป็นอย่างนั้น อยู่ที่นี่จิตเป็นอย่างนี้ แม้ที่สุดเวลาจิตของท่านจะถึงแดนแห่งความสมหวังอย่างจุกใจท่านก็เล่าให้ฟังว่า ท่านอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งอยู่โดดเดียว เพียงต้นเดียว เหมือนพระพุทธเจ้า ขณะตรัสรู้ ใต้ร่มโพต้นเดียว ปรากฏขึ้นในขณะนั้น ตอนกลางคืนยามดึกสงัดมีตามที่ ทราบจากท่านมา เรื่องวิถีจิตของแต่ละท่านย่อมเป็นขึ้นจากจำเพาะตนเอง จะไปเรียนเรียนแบบจากกันมานั้นมันเป็นไปไม่ได้ ตลอดความรู้ต่างๆ ในแง่ธรรมและจำนวนโวหาร ซึ่งจะนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนต้องเป็นสมบัติของใครของเรา ตามภูมิสายวาสนา เหมือนเศรษฐีมีทรัพย์มากก็ใช้สมบัติของเศรษฐีเอง คนจนมีสมบัติน้อยก็ใช้สมบัติของตัว ใครจะมีแต่จนต่างก็ใช้สมบัติที่ตัวหามาได้ทั้งนั้น เรื่องนิสัยวาสนาใครจะมีมาก มีน้อยกว้างแคบ ย่อมขึ้นอยู่กับตนเอง โดยเฉพาะ จะไปหยิบยืมกันมาใช้ไม่ได้ อาศัยวาสนาของตนเกิดขึ้นจากตนเองเพราะเหตุนั้นกิริยามารยาทอัิยาศสตลอดคำพูดจาปราศัยความรู้ความฉลาดลึกตื้น จึงมีความแตกต่างกัน ตามนิสัยวาสนา แม้เราจะศึกษาอยู่กับท่านเป็นเวลานานก็ตาม แต่จะประยึดเอาอัดรมจากท่านมาเป็นสมบัติของตน ตลอดการนำตรแสดงให้ใครฟังสำหรับผมเองแล้วรับไปไม่ได้ นอกจากเรามีนิสัยวาสนาความรู้ความสามารถมากน้อย ก็อาศัยไปตามกำลังของเราเท่านั้น จะเป็นความพอดีและไม่เลยขอบเขตความงามของตนสำหรับท่านอาจารย์มั่น ท่านฉลาดในการแนะนำสั่งสอนมาก เช่นจุดสำคัญสำคัญท่านไม่ยอมเปิดเผยเลย แสดงเฉพาะปฏิปทาเครื่องดำเนิน เท่านั้น พอไปถึงจุดสำคัญท่านปีคำพูดออกจาก จุดนั้นเสีย แล้วก็ไปโผล่ขึ้นข้างหน้า เป็นอย่างนี้ทุก ๆ ครั้ง ท่านไม่ยอมเปิดเผย จุดที่สำคัญ เหตุที่ท่านไม่ยอมเปิดจุดสำคัญ แต่ก่อนผมก็ยังไม่เข้าใจความหมายของท่าน มาทราบเมื่อภายหลัง ะถูกหรือผิดก็ขออภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยเพราะท่านฉลาดมาก สมกับเป็นอาจารย์ สอนลูกศิษย์เป็นจำนวนมากเหตุที่ท่านไม่ยอมเปิดจุดสำคัญสำคัญมีอยู่สองประการคือ ผู้มุ่งต่ออัดต่อธรรมจริงๆ จะนำเอาธรรมะของท่านไปเป็นโลกบังหน้า โดยแอบอ้างว่าเป็นของตนแล้วประกาศโฆษณาขายกิน ผู้มีความมุ่งหวังในธรรมอย่างแรงกล้า เมื่อพิจารณาไปถึงจุดนั้นแล้วทำเป็นหลักธรรมชาติที่ท่านรู้ และแสดงออกมาไม่ใช่ธรรมที่จะคาดหมาย เอาโดยลำพังพอได้ฟังจากท่านแสดงในจุดสำคัญนั้นแล้วไปหมายหรือมีความสำคัญอย่างละเอียด แทรกขึ้นมาในขณะนั้น แล้วเข้าใจว่าตนรู้ในภูมิธรรมนั้นแต่เสีย เลยกลายเป็นสมุทัย ก่อความหลงตนเองขึ้นจากความสำคัญนั่นโดยไม่รู้สึกตัวในจุดเคล็ดลับ ทั้งสองนี้สำหรับผมเอง รู้สึกว่าโง่มากเพราะความหวังต่อหมู่เพื่อนผู้ตั้งใจมาศึกษาจึงไม่มีนี่ลับแม้แต่น้อย เปิดเผยมาเป็นลำดับตาดาไม่เคยปิดตรงไหนบ้าง และควรเปิดตรงไหนบ้าง เปิดเผยมาเป็นลำดับจนหมดขีดความสามารถของตัวเอง จึงกลายเป็นความโง่โดยไม่รู้สึกตัว ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้มาศึกษาด้วยความตั้งใจจริง ๆสำคัญผิดไปบ้าง เพราะความไม่รอบคอบของตน อาจจะมีอยู่บ้างในประการที่สองทั้งนี้เพราะอำนาจแห่งเจตนาหวังดีในหมู่เพื่อน ท่านอาจารย์มั่น ท่านฉลาด ทั้งภายนอกภายใน ภายนอกท่านก็ไม่ยอมเปิดเผยเอาง่ายๆ ฟังจากท่านแล้วต้องไปตีความหมายเอาเอง ถึงสองสาวันก็มี ผมเองเคยคิดอย่างนั้น สำหรับหมู่คณะจะคิดหรือไม่ ผมไม่มีโอกาสทราบได้ เฉพาะผมแล้วใจตรองคำพูดของท่าน ซึ่งตนถือว่าเป็นอุบาย อย่างเต็มกำลัง บางครั้งตีปัญหาในคำพูดของท่านถึงสามวัน ยังไม่รู้เรื่องเลยจำเป็นต้องเข้าไปกราบเรียนถามท่านว่า เท่าที่ท่านอาจารย์พูดอย่างนั้นอย่างนั้นก็ผมเองนำไปพิจารณาถึงสามวันยังไม่เข้าใจคำหมายไม่ทราบเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งคำพูดของท่านอาจารย์ที่ควรถือเอาอยู่ที่ไหน และมีความหมายเพียงแค่ไหนในคำพูดนั้น ๆ ท่านก็ยิ้มรับเพียงเล็กน้อย แล้วตอบว่าอ้อยังมีผู้พิจารณาตามอยู่หรือนี่ท่านว่า กราบเรียนท่านว่า ตามก็ตามด้วยฐานะแห่งความโง่ ไม่ใช่ตามด้วยความฉลาดอันใดท่านก็ตอบรับมาเล็กเล็กน้อยว่า คนเราเกิดมาเบื้องต้นก็ต้องโง่ไปก่อน และทุกคนเกิดมา ไม่ได้หาความฉลาดและเงินทองกองสมบัติมาด้วยสักรายเดียวแต่อาศัยความมันศึกษาใตรตรองความขยันหมั่นเพียรก็กลายเป็นคนฉลาดมั่งคั่ง จนกลายเป็นเจ้าของกองสมบัติเงินทองขึ้นมาได้ และสามารถเป็นใหญ่เป็นโตและเป็นที่พึ่งพิงอิงอาศัยของชาวโลกได้ เรื่องของธรรมะก็เช่นเดียวกัน ไม่มีใครจะเป็นเศรษฐีธรรมะ หรือเป็นอรหันต์พร้อมกับวันเกิดมา ท่านพูดเพียงเท่านี้ และไม่ยอมเปิดเผยให้ฟังเลยว่าทำที่เราข้องใจนำไปพิจารณาสองสามวันยังไม่ได้ความนั้น ที่ถูก ควรหมายความว่าอย่างไร ปัญหาทางนี้พึงทราบได้เมื่อภายหลัง การที่ท่านไม่ยอมเปิดเพราะเหตุใด เพราะถ้าเปิดแล้วจะเสริม คนให้โง่ยิ่งขึ้น เพราะสิ่งใดที่สำเร็จรูปมาแล้วจากผู้อื่น โดยตนเองไม่ได้ประดิษฐ์ คิดทำขึ้นด้วยความฉลาดของตน ถึงคราจำเป็นขึ้นมา อาศัยสิ่งสำเร็จรูปจากคนอื่นไม่ได้เราไม่มีวิธีช่วยตัวเอง ก็หมดหนทางโดยไม่ต้องสงสัย ท่านอาจารย์มั่นคงคิดทำนองนี้ จึงไม่ยอมแก้ปัญหาข้อข้องใจ ในเวลาไปเรียนถามท่าน การศึกษาจากท่านไม่เพียงจะศึกษาข้ออัดข้อธรรมโดยถ่ายเดียว ยังต้องพยายามทำตนให้เชื่องชินต่อข้อวัดปฏิบัติ คือทางดำเนินที่ท่านพาดำเนิน จนเป็นที่เชื่องชินติดจิตติดใจกายวาจาของเรา การอยู่กับท่านเป็นเวลานาน เป็นทางกลมกลืนนิสัยและข้อวัดปฏิบัติตลอดคุณงามความดี ความรู้ความเห็น เป็นการถ่ายทอดจากท่านวันนั้นเล็กแน้อยจนกลายเป็นความมั่นคงขึ้นในตัวเองเพราะการอยู่กับท่าน ความปลอดภัยมีมากโดยมากผู้เข้าไปหาท่าน และศึกษากับท่านย่อมได้รับความเชื่อความร่มใส เพราะท่านเป็นธรรมอยู่แล้ว ผู้เข้าไปอาศัยย่อมเป็นธรรมตามฐานะของตนนอกจากนั้นยังเป็นความเคยชินต่อการระวังตั้งรวมอีกด้วย หากว่าได้จากท่านไป เราเป็นผู้สนใจต่อธรรมอยู่แล้ว ก็พอจะพยุงตัวได้ด้วยอุบายต่างๆที่ได้รับจากท่าน เวลาเราอยู่ กับอาจารย์มรรคผลนิพพานดูเหมือนจะเอื้อมมือถึง ทำอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันปรากฏผลขึ้นมาเป็นลำหนัก เมื่อจากท่านไปแล้วไม่เป็นอย่างนั้น กลับกลายเป็นคนน้ำมุมโลกไป ถ้าจิตไม่มีหลักฐานโดยมากต้องเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าจิตมีหลักฐานคือมีสมาธิและมีปัญญารักษาตัว อยู่ที่ไหนก็ดี และเป็นประโยชน์ ถ้ามีข้อข้องใจเกิดขึ้น ซึ่งตนไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องรีบไปหาท่านเพื่อรับการศึกษา เมื่อรับแก้ไขข้อข้องใจแล้ว โดยมากปัญหาข้อข้องใจย่อมขาดสะบั้นลงทันทีก็หนึ่งท่านช่วยตัดช่วยฟันให้สำหรับผมเองเป็นอย่างนี้ บางทีจากท่านไปเพียงห้าหกวันเท่านั้น เกิดข้อข้องใจขึ้นมา แต่รอไปอีกสักสองสาวันไม่ได้ ถ้าเราแก้ปัญหาข้อข้องใจนี้ไม่ได้ จากขณะปัญหาเกิดขึ้น ถึงสว่างของวันรุ่งขึ้น ตอนเช้าต้องรีบไปเพราะข้อหงายใจบางอย่างสำคัญมาก เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ตนเองแก้ไขไม่ได้ ต้องรีบไปศึกษากับท่านแต่ข้อหงายใจบางอย่างไม่ค่อยสำคัญนะแม้เกิดขึ้นแล้วเราจะรอไปอีกหลายวันก็ยังได้ปัญหาทางนี้เทียบกับโรคบางชนิด แม้เกิดขึ้นแล้วจะไม่รีบด่วนในการตามหมอก็ได้ แต่โรคบางชนิด ลงได้เกิดขึ้นแล้ว ถ้าตามหมอหมอไม่มา เราต้องไปหาหมอ ไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายคลองใจชนิดสำคัญนี้ เมื่อปรากฏขึ้นถ้าเราไม่สามารถแก้ไขตนเองได้ ต้องรีบไปหาครูอาจารย์ถ้าปล่อยหายโดยลำพังย่อมเป็นไปไม่ได้ ผลปรากฏจากข้อห้องใจซึ่งไม่ยอมแก้ไขจากครูอาจารย์ อย่างน้อยก็เป็นคนเถือเลอหลงหลงดุมดืมกลายเป็นคนคนบอบอไปบ้าง อย่างมากถึงเป็นบ้าไปเลย ที่โลกให้นามว่าทำแตกโดยมากเกิดจากปัญหาข้อของใจ ซึ่งตนไม่รู้วิธีแก้ไข และไม่ยอมแก้ไขปล่อยไว้นานๆไป ก็ปรากฏผลสองอย่างขึ้นมา ปัญหาดังกล่าวนี้ผมเคยเป็นในจิตใจ ของผมเหมือนกัน วันท่านอาจารย์มั่นมรณภาพ ผลได้เกิดความสลดสังเวชอย่างเต็มที่จากความรู้สึกว่า เราหมดที่พึ่งทางใจแล้ว เพราะเวลานั้นใจของผม ยังมีอะไรอะไรอยู่และเป็นความรู้ที่ไม่ยอมจะเชื่ออุบายของใครอย่างง่าย ๆด้วย เมื่อไม่คิดถูกจุดสำคัญที่เรากำลังติดและพิจารณาอยู่ อย่างท่านอาจารย์มั่นเคยที่ได้รับผลจากท่านมาแล้ว ทั้งเป็นเวลาเร่งความเพียรอย่างเต็มที่ด้วย ฉะนั้นเมื่อท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้ว ึงอยู่กับหมู่คณะไม่ติด คิดแต่จะอยู่คนเดียวเท่านั้น จึงพยายามหาอยู่โดยลำพังตนเอง และตัดสินใจว่าจะอยู่คนเดียว จนกว่าปัญหาหัวใจทุกชนิดจะสิ้นสุดลงจากใจโดยทิ้นเชิงจึงจะยอมรับและอยู่กับหมู่เพื่อน เมื่อการมรณภาพของท่านอาจารย์มั่นผ่านไปแล้ว ไม่นาน ผมเข้าไปกราบเท้าท่าน แล้วนั่งรำพัน รำพึงรำพัน ตรงความสลดสังเวช น้ำตาไหลนองอยู่ปลายเท้าท่านเกือบสองชั่วโมง พร้อมทั้งพิจารณาทำในใจของตน กับโอวาทที่ท่านอาจารย์ให้ความเมตตาอุตส่าห์สั่งสอนเรามาเป็นเวลาแปดปี ที่เรามาอาศัยอยู่กับท่าน เวลานานถึงอย่างนี้ แม้คู่สามีภรรยาซึ่งเป็นที่รักยิ่งต่อกัน และลูกๆผู้เป็นที่รักของพ่อแม่อยู่ด้วยกัน ก็คงจะมีข้อข้องใจ กันอยู่บ้าง ในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อาจไม่ลงรอยกัน ก็ได้ในบางสมัย แต่ท่านอาจารย์มั่นกับเราที่มาพึ่งร่มเงาของท่าน เป็นเวลานานถึงจงนี้ ไม่เคยมีเรื่องใด ๆ เกิดขึ้น ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเป็นที่เคารพรัก และเลื่อมใส หาประมาณนี้ได้ ท่านก็ได้จากเราและหมู่เพื่อนผู้หวังดีทั้งหลายไปเสียแล้วในวันนี้ อันนี้จาวัฏสังขารา เรือร่างของท่านที่นอนสงบนิ่งอยู่ ด้วยอาการอันเริ่มใส และอาลัยยิ่ง กว่าชีวิตจิตใจ ซึ่งสามารถสละแทนได้ด้วยความรักของเรา กับเรือนร่างของเราที่นั่งสงบกาย แต่ใจวันไหวอยู่ด้วยความหมดหวัง และหมดที่พึ่งต่อท่านผู้จะให้ความร่มเย็นต่อไป ทั้งสองเรือนร่างนี้รวมลงในหลักธรรมคืออนิจจาอันเดียวกัน ต่างก็เดินไปตามหลักธรรมคืออุปัชิตวานิรุตชันติเกิดแล้วต้องตาย จะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ส่วนท่านอาจารย์มั่น ท่านเดินแยกทางสมมุติทั่วๆไป ตามหลักธรรมบทว่า เตสร้างบุปสโมสุขโข ท่านตายในชาติที่นอนสงบ ให้จิตทั้งหลายปรงความสลดสังเวชอยู่ชั่วขณะเท่านั้น ต่อไปท่านจะไม่มาเป็นบ่อแห่งน้ำตา เหมือนสมมุติทั่วไปอีกแล้วเพราะจิตของท่านที่ขาดจากภพชาติเช่นเดียวกับหินที่หักขาดจากกัน คนละชิ้น จะต่อให้ติดกันอย่างสนิท ดีกนั้นเป็นไปไม่ได้ ผมนั่งรำพึงอยู่ด้วยความหมดหวังและปัญหาทั้งหมดภายในใจ ที่เคยปลดเรื่องกับท่าน บัดนี้เราจะปลดเรื่องกับใคร และใครจะมารับปลดเรื่องปัญหาของเราให้ทิ้นซากไปได้ เหมือนอย่างท่านอาจารย์มั่น ไม่มีแล้ว เป็นกับตายมีเราคนเดียวเท่านั้น เช่นเดียวกับหมอที่เคยรักษาโรคเราให้หายไม่รู้กี่ครั้ง ชีวิตเราอยู่กับหมอคนเดียวเท่านั้น แต่หมอผู้ให้ชีวิตเรามาประจำวัน ก็ได้สิ้น ไปใช่แล้วในวันนี้ เราจึงกลายเป็นสัตว์ป่าเพราะหมดยารักษาโรค เมื่อนั่งอะไรอาวรถึงท่านด้วยความเคารพรักและเลื่อมใส พร้อมทั้งความหมดหวังในท่าน ก็ได้อุบายต่างๆ ปรากฏขึ้นมาในขณะนั้นว่า วิธีการตั้งสอนของท่าน เวลามีชีวิตอยู่ท่านตั้งสอนอย่างไร ต้องจับเอาเงื่อนนั้นแลมาเป็นครูสอนตนและท่านเคยย้ำเสมอว่า อย่างไรขออย่างนี้จากหลักฐานคือผู้รู้ภายในใจถ้าจิตมีความรู้แปลกแต่แปลก ซึ่งจะให้เกิดความเสียหาย ถ้าเราไม่สามารถพิจารณาความรู้ประเภทนั้นได้ ให้ย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในเสีย อย่างไรก็ไม่เสียหาย ท่านสอนอย่างนี้ ก็จับเอาเงื่อนนั้นไว้ แล้วนำไปปฏิบัติต่อตนเองเต็มความสามารถ มีความจะเป็นผู้ใหญ่ย่อมเป็นมาจากผู้น้อย อย่างเราเราเห็นกันอยู่นี้ และต่างจะได้ผ่านไปเช่นเดียวกัน ความยากลำบากมีอยู่ด้วยกันทุกคนทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย ต้องผ่านทางสายนี้ไปด้วยกัน จะต้อง ผ่านทางลำบากซึ่งเป็นทางเดินเพื่อความเจริญข้าวหน้าทั้ง ทั้งทางโลกและทางธรรม เพราะใครๆไม่เคยเป็นเศรษฐีมาด้วยความเจ็ดคร้านอนอยู่เฉยๆต้องเป็นขึ้นเพราะความขยัน ซึ่งจะต้องยึดความลำบากเป็นเส้นทางเดิน เพราะความลำบากเพื่อผลที่มุ่งหวังโดยถูกต้อง เป็นทางเดินของคนฉลาดและมั่งคั่งเดินกันเป็นประจำแม้ทางทำก็ควรทราบว่าความลำบากเป็นทางเดินของนักปราชญ์ทุก ทุกๆชั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ในบทธรรมก็มีรับรองไว้ว่า ทุกขสารนันตรังสุขขัง มีสุขเพราะยึดความลำบากเป็นทางเดินทางทุกก็มีบทธรรมพ้างไว้ว่าสุขสารนันตรังทุกขัง คนมีทุกข์เพราะยึดสุขเป็นทางเดิน ผู้มีความขยันหมั่นเพียรไม่ถือความลำบากเป็นอุปสรรคทุกหัดคิดค้นในสภาวธรรมซึ่งมีอยู่รอบตัวไม่หยุดยัง้งผู้นั้นก็จะเป็นคนประเภทที่สามเรียกว่าประเภทที่จะไม่ขอเกิดในโลกอีกแล้ว จะกลายเป็นประเภทเตสร้างบูปะสมุสุขโข ความระงับดับเชื้อ แห่งความเกิด เป็นสังขารทุก ๆประเภท เป็นความสุขปราศจากโลกาภิสิ่งก่อกวน และเป็นความสุขที่สมหวังโดยแท้จริง ฉะนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกท่านจงตหนักใจ ในคนทั้งสามประเภทนี้ แล้วเลือกเฟ้นเราเองว่า คนประเภทไหน เป็นประเภทที่เยี่ยม อยู่ในตัวของเราหน้าบัดนี้ เพราะเราทำได้ด้วยกันทุกคนโดยไม่ต้องกลัวตาย เพราะความเพียรเพื่อพ้นทุกข์ไปตามพระพุทธเจ้า ไม่ใช่เพชฌฆาตพอจะรอ ฆ่าหรือตัดทิศของผู้ภาคเพียรเพื่อทางดี จงเป็นผู้อาหารต่อการปกเกลื่อง ตนจากเครื่องผูกพัน เรื่องความทุกข์ความลำบากซึ่งเป็นเงาของขันที่ผู้มีขันจะต้องได้รับ เป็นภาระด้วยกันทุกรายใครจะมาโกหกกันกันไม่ได้ ต้องเป็นทุกข์และกังวลเท่าที่ทราบกันอยู่ในขันของตนของตน และควรจะทราบว่า พร่ะโลกต้องเป็นเช่นเดียวกับขันของเราที่ครองตัวอยู่นี้ฉะนั้นจงอย่าพากันทำความนอนใจ ในความหมุนเวียนคือความเกิดตาย จงมันผู้มีความไม่ประมาทเสมอ ไม่ควรสงสัยในเรื่องความเกิดเพราะเกิดกับตายท่านก็บอกแล้วว่าเป็นกองทุกข์อยู่โดยตรง เราอย่าสงสัยว่าจะเป็นดอกบัว อย่าสงสัยว่าจะเป็นข้าวต้มขนม และอย่าสงสัยว่าจะเป็นอาหารหวานกาว พอจะเป็นเครื่องรับทานให้อิ่มหนำสำราญ แท้จริงก็คือยาพิษนั่นเอง เป็นจริงจริงล่อลวงผู้โง่เขลาทั้งเราและท่านให้มาเกิดและตายทับถมกันอยู่ในโลก กองทุกอันนี้ แต่ถ้าตายในความเป็นมนุษย์ก็ยังดี เพราะช่องที่จะให้เกิดเพื่ออำนาจแห่งกรรมที่ตนทำไว้ เพราะความโง่ความหลงนั้นนับจำนวนไม่น้อย จึงไม่มีโอกาสจะทราบว่า กรรมจะพาไปเกิดช่องไหน ดังนั้นจงพากันเห็นภายในความเกิดตายทั้งทั้มประกาศทั้งไม่แน่นอนด้วยว่า จะไปเกิดตายในกำหนดอะไร ถ้าเป็นมนุษย์ที่เห็นและเป็นอยู่นี้ก็พอทำเรา กลัวจะท่านไหลไปเป็นสัตว์มีรฉาน ให้เขาฆ่าเขาตี จนพกท่ำดำเสียวหมดทั้งร่าง นั่นมันสำคัญ ถ้าเหลือตายก็หาย ใจอยู่ด้วยความอกสั่นขวัญหาย ตัวตายก็ตายไปต็ยังมีชีวิตอยู่ก็ จิตสั่นก็จิตสั่นใจหาย และมีความหวาดบั่นต่อความตายอยู่ตลอดเวลา แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งสายเข้าโรงงาน คือหนหม้อและเตาไฟเท่าไหร่ ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายให้มากไป นั่นเป็นสัตว์ประเภทหนึ่ง ที่กล่าวประมวลกองทุกมาพอทราบความเป็นไปของสัตว์โลก แล้ว เกาะใดบ้าง พอจะเย็น ถึงจิตใจผู้ครองชีวิตแต่ละขันละขันคือว่านักปฏิบัติแล้ว ต้องคำนึงคำนวณรายได้รายเสีย รายดีรายชั่วซึ่งเกิดขึ้นจากขันของตน วันหนึ่งคืนหนึ่งในรอบที่สี่ชั่วโมงที่เราไม่สบายเพราะเป็นการกังวลอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เพราะขันหรือเพราะอะไร มาทำให้เราลำบากกังวลยืนเดินนั่งนอน พื่อขันรับทานหรือฉันเพื่อขันและอาการเคลื่อนไหวทุกอย่างเพื่อขันทั้งนั้น ถ้าไม่เพื่อขันต้องแตกเพราะทุกบีบคั้นที่ทำทั้งนี้ก็เพื่อเยียวยากันไปเล็ก ๆ น้อยๆเมื่อทนไม่ไหวก็แตกนี่คือภาราเวปัญจักขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักแท้เพราะต้นไม้ใบหญ้าแผ่นดินหินเขา เราจะถือว่าเป็นของหนัก เขาก็อยู่ตามธรรมดาของเขา ไม่เคยมาทับมาถมหรือกดขี่บังคับให้เป็นพระให้เราได้เป็นพระรับเป็นความลำบากกับเขา มีแต่ขันห้าเท่านี้ ทับผมกดขี่บังคับให้เราได้รับความทุกข์ลำบากทุกอาการเคลื่อนไหว นับแต่วันขันเริ่มก่อตัวขึ้นมา ต้องรับความทุกข์เดือดทุกร้อนด้วยการยิ่งเส้นขนขวายหามาเพื่อขันรับว่าขันมีอำนาจมาก ทำให้โลกไหลไปตามกันทุกหย่อมยาก จนถึงวันขันแตกทำลายเรียกว่าพวกเราเป็นธาตุแห่งขันแต่วันเกิดเป็นวันตาย เมื่อสรุปความเรื่องขันแล้ว ก็ลงเอ่ยกันที่ว่าบ่อแห่งความกังวลคือขันบ่อแห่งเรื่องทั้งหมดรวมอยู่ในขันเป็นผู้บัญชาการให้เป็นไปตามหน้าความต้องการของตนเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีอะไรบ้าง ที่อัศจรรย์จากขันนี้ แม้ขันอื่นที่เราจะไปรับเป็นภาระในชาติหน้าจากกำเนิดเกิดขึ้นมา มันก็เป็นขันอันเกิดตายอันเดียวกัน จะเป็นนายเหนือทิศะของเรา ให้เป็นทุกข์ไปกับเขาอีกทะงนั้นจงพากันพิจารณาให้ชัดเจนด้วยปัญญาชาติที่เราเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กัน เราไม่ต้องไปคาดหมายหรือเป็นนับไปอ่าน จงถือเอาชาติปัจจุบันที่เรารู้เห็นเห็นอยู่นี้เอง มาเป็นเครื่องพิสูจน์ทบทวนดู ผู้ไม่ประมาทจะรู้ทั้งขันในอดีต ทั้งขันในอนาคต ว่ามีลักษณะอันเดียวกัน กับขันที่มีอยู่กับตัวของเรานในปัจจุบันนี้ ขอแต่บังคับใจให้อยู่ในกรอบแห่งใจรักซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายและจิตใจตลอดเวลา แม้จิตจะมีความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม สักเท่าไหร่ก็ทนต่อสติกับปัญญา ประกอบองค์แห่งความเปลี่ยนไปไม่ได้ เมื่อยังไม่คล่องแคล่วก็ต้องบังคับถูถ่ายกันไป ถ้าสติกับปัญญามีกำลังพอทรงตัวได้แล้ว ก็เหมือนความสว่างกับดวงไฟซึ่งปรากฏขึ้นพร้อมๆกัน เรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาที่ได้ฝึก หัดเป็นเกรียงไกรอยู่ที่ไหนก็เป็นสติเป็นปัญญา ไม่ใช่จะต้องถูถ่ายกันไปตลอดเวลา เหมือนเด็กแรกเกิดยังไม่มีสติปัญญาและกำลังช่วยตัวเองผู้ใหญ่ต้อง เพื่อเป็นภาระเลี้ยงดูทุกอย่างจนกว่าเด็กจะมีความสามารถช่วยตัวเองได้ กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา ผู้ใหญ่ซึ่งเคยให้ความดูแลเด็กก็หมดภาระไป เรื่องของสติปัญญาก็เช่นเดียวกัน ย่อมมีกำลังสามารถขึ้นเป็นลำดับ จากการอารมณ์เสมอไม่ลดละ หรือปล่อยไปตามยถากรรมนับวันเจริญขึ้นโดยถ่ายเดียวจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญา ถึงขั้นทำงานในหน้าที่ของตนโดยอัตโนมัติชื่อว่า สิ่งที่เคยเป็นค่าสิทธิ์ต่อใจแล้วทุกประเภทจะถูกมหาสติมหาปัญญาทั้งหารจนหมดสิ้นไปไม่มีอะไรเหลืออยู่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือพุทโธทั้งดวงธรรมโมก็เป็นของอัศจรรย์ขึ้นมา ในขณะเดียวกันพระอำนาจของมหาสติของมหาปัญญาฉะนั้นขอให้ ท่านนักปฏิบัติทุกท่านจงทำความพยายาม และจงเห็นภาระที่จะเป็นไปข้างหน้าเท่ากับภาระคือความเกิดจากเจ็บตายที่เป็นอยู่ใน ัตว์แต่สังขารซึ่งประจักษ์กับเราอยู่ในบัดนี้กับจะมากยิ่งกว่านี้ไปอีก ไม่ทราบว่าจะขนาดไหน จึงควรทำตัวให้พ้นไปเสียได้ ในชาตินี้โดยประจักษ์กับใจของเราเองอยู่ที่ไหนก็สบายหมดปัญหาเรื่องเกิดจะตาย ไม่ต้องไปนึกถึงที่ไหนๆรู้อยู่กับใจที่บริสุทธิ์นี้เอง ฉะนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนำไปพิจารณาบำเพ็ญตนด้วยความ ผมอาจกล้าหาญต่อใจทิศขาคือสีมาสิปัญญาจุดหมายที่เราตั้งไว้ในคนประเภทที่สามจะกลายเป็นเรื่องของเราในวันหนึ่งข้างหน้าทำนายแห่งทำที่จะแสดงมาก็เห็นว่าสมควรเวลา คนที่ติดลงได้เวลาเพียงเท่านี้เีวัน